ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอ การนำเสนอสารสนเทศหมายถึง การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานที่ได้ผ่านกระบวนการทำงานตั้งแต่ การศึกษา ค้นคว้า การอ่าน การคัดเลือก การประเมิน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จึงนับได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของนักศึกษา ที่ใช้ในการนำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นที่สนใจได้รับความรู้เพิ่มเติม การนำเสนอผลงานขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่า มีความถนัด ความสนใจ ความเหมาะสมและความสะดวกในการนำเสนอผลงาน ดังตัวอย่างดังนี้ ตัวอย่างลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นรูปแบบการเขียนบทความที่ได้จากการทำงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แล้วนำไปเผยแพร่ผลงานวิจัย ในลักษณะการตีพิมพ์ในวารสาร บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และรายการอ้างอิง บทความวิชาการ เป็นรูปแบบการเขียนบทความที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า อ่านทบทวนวรรณกรรม ที่เห็นมีประโยชน์และควรได้รับการเผยแพร่ องค์ความรู้เหล่านั้น จึงสามารถนำมาเขียนเป็นบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร การนำเสนอด้วยการบรรยาย เป็นการนำเสนอผลงานด้วยการบรรยายในที่ประชุมสัมมนา โดยจัดเป็นเวทีการประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นทั้งระดับหน่วยงาน สถาบัน องค์การ ซึ่งผู้นำเสนอผลงาน ต้องเตรียมการพูดล่วงหน้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาที่จะนำเสนอ การเตรียมตัวของผู้พูด และควรใช้เวลาในการพูดให้เหมาะสม การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ เป็นสื่อทัศนวัสดุที่นำเสนอเนื้อเรื่องเฉพาะ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี ต้องมีการออกแบบให้น่าสนใจ ใช้สีภาพสวยงาม ส่วนใหญ่ใช้ในการนำเสนอผลการศึกษา งานวิจัย ในการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เป็นบรรยากาศที่ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้เดินชมผลงานและสามารถพูดคุยกับเจ้าของผลงานโดยตรง อย่างใกล้ชิด เนื้อหาของโปสเตอร์ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยหรือผลการศึกษา ข้อเสนอแนะการวิจัยที่สำคัญ และเอกสารอ้างอิงที่ตรงกับในเนื้อเรื่อง การนำเสนอด้วยแผ่นพับเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยเน้นการสรุปสาระสำคัญ อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความต่อเนื่องของข้อมูล รายละเอียดในแผ่นพับประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก ตารางและแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง มีการออกแบบสวยงาม สะดุดตา มีการจัดวางเนื้อหาเหมาะสม